ันนี้นะคะคนเสนอสุภาษิตคำพังเพยคำว่าอะไรเอ่ยเนี่ยดินพอกขาหูอ่านพร้อมกันสิคะดินพอกขาหูเอ๊ดินพอขางหมูนี่มันเป็นยังไงเนี่ยดูสิมีรูปหมูแล้วก็มีดินพอกอยู่ตรงหางด้วยอ้าวฟังคุณครูนะคะ ดินพอกหางหมูก็คืออาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะตามที่ตัวทำเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันผัดวันประกันพรุ่ง นะคะ ไม่เสร็จสักทีนะคะ งานก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เหมือนกับที่ว่าเอาดินเนี่ยไปพอกตรงหางหมู ใช่ไหมคะเอาลองอ่านพร้อมกันสิคะดินพอกหางหมู หมายถึงการทำสิ่งใดก็ตามที่มัวแต่พลัดวันพลัดวัน ประรุ่งรุ่งไ ให้สำเร็จจะเพิ่มขึ้นทุกทำอย่างไม่มีเสร็จอ่าเก่งมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางจงรักชัยวงคำนะคะ เป็นครูบรรรักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองบแดงสพปเชียงรายเขตหนึ่งนะคะ ห้องสมุดของเราเนี่ยจะมีอยู่สองห้อง ห้องนี้จะเป็นห้องสมุดที่มีหนังสือเก็บหนังสือทุกอย่างนะคะ ซึ่งเราจะจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบดิวอี้นะคะ ส่วนอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องที่เราจัดเกี่ยวกับเรื่องของอคอมพิวเตอร์นะคะ ซึ่งได้งบจากกสทชนะคะห้าเครื่องนะคะ เสร็จแล้วก็จะจัดมุมต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งจะให้เด็กได้ค้นคว้าทีนี้กิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด นอกเหนือจากว่าเด็กนักเรียนเข้ามาเข้ามาเรียนศึกษาค้นคว้าตามวิชาที่เขาได้ได้รับมอบหมายจากคุณครูประจำวิชา เข้ามาค้นคว้าในห้องสมุดแล้ว ทางโรงเรียนของเราก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนี้จะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็ก เข้ามาศึกษาค้นคว้าเองนะคะแล้วบางครั้งเราก็จะให้เด็กเข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของอวิดิทัศน์นะคะในห้องนี้จะมีวิดิทัศน์ ซึ่งเด็กสามารถที่จะมาศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตได้ พร้อมกับในห้องโน้น ห้องโน้นจะเป็นออินเทอร์เน็ตที่แม้กระทั่งไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะชุมชนด้วยชุมชนก็สามารถที่จะมาเข้าเข้ามาดู เรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ทางศูนย์การเรียนรู้ทางกสทชที่มอบให้กับเรานะมีทั้งของนักเรียนมีทั้งของผู้ปกครองที่จะเข้ามาศึกษาค้นคว้า ในเรื่องนี้ ที่ใช้ห้องสมุดของเราในการศึกษาค้นคว้านะคะ ทีนี้เด็กนักเรียนนอกเหนือจากว่าจะมาใช้ห้องสมุดของเราในการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือที่เรียนหรือจากหนังสือศึกษาค้นคว้า เรายังมีเกมนะคะเกมการศึกษามุมเกมการศึกษาต่างๆ ให้เด็กเล่นด้วย ซึ่งการจัดกระบวนการจัดการเรียนการเรียนรู้เนี่ยส่งเสริมเฉพาะการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยเด็กคงจะเบื่อนะคะในห้องเรียนฉะนั้นทางห้องสมุดเราก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ นะคะจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมด้วย เรามีมุมเกมนะคะเด็กสามารถเล่นเกมจากภาพตัดต่อต่างๆ มุมของอินเทอร์เน็ตที่เป็นมุมเกม เด็กก็สามารถเข้ามาเล่นได้ ซึ่งเราก็จะมีข้อตกลงของห้องสมุดว่า เด็กนักเรียนเข้ามากี่โมงนะคะห้องไหนใช้วันไหน ซึ่งเราไม่ใช่ว่าจะเปิดพร่ำเพรื่อ ให้เด็กใครอยากเข้ามาก็เข้าไม่ใช่อย่างนั้น แต่เราก็จะให้เด็กเข้ามาเป็นตามวันเวลาของเด็กนะคะที่เข้ามาศึกษาค้นคว้า หรือว่ามาเล่นนะคะเล่นเกมแล้วก็เล่นเกี่ยวกับทางห้องสมุดจัดให้นะคะฉะนั้นถือว่าโรงเรียนเรียนม้หนองบัแดงเนี่ยเราได้จัดระบบของห้องสมุด ได้เต็มรูปแบบที่จะให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าในเรื่องของกิจกรรมเสริมความรู้ในห้องเรียน กิจกรรมที่ในห้องเรียนให้มาศึกษาค้นคว้าในที่นี้นะคะโดยเฉพาะว่าในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราให้เด็กเต็มร้อยในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต เพราะว่าปัจจุบันนี้ยุคของอโลกาภิวัตน์เนี่ย ในยุคของอาเซียนซึ่งต้องติดต่อกับต่างประเทศถึง 10 ประเทศอาเซียน เราจะต้องให้เด็กเนี่ย ได้รับรู้ในเรื่องของในเรื่องของอความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะคะฉะนั้นเด็กก็ต้องค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเด็กจะต้องศึกษาเองนะคะในเรื่องนี้ ฉะนั้นถือว่าโรงเรียนของเราได้ จัดกิจกรรมจัดระบบต่างๆ ในเรื่องของห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ให้กับเด็กนักเรียนได้มากที่สุดนะคะ ให้เด็กได้ศึกษาให้เด็กได้มาศึกษาค้นคว้า และใช้พื้นที่ของห้องสมุดเราได้เต็มร้อยนะคะในเรื่องนี้ เริ่มเห็นความแตกต่างของ co-working space ในบริบทต่างๆแล้วใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหน เราก็สามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้ได้ร่วมกัน